infographic มาจากคำในภาษาอังกฤษ 2คำคือคำว่า information กับคำว่า graphic แปลว่าการนำเนื้อหาข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ทั้งในรูปแบบตัวเลข ตัวหนังสือ หรือข้อความ มาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของภาพกราฟิก โดยกราฟิกมีจุดเด่นในการนำเสนอ 3 ประการคือ 1. การนำเสนอด้วยกราฟิกได้เปรียบการนำเสนอด้วยข้อความ ตัวหนังสือหรือตัวเลข 2. คนชอบดูภาพมากกว่าการอ่านข้อความ และ 3. คนจดจำกราฟิก ได้ดีกว่าจดจำข้อความแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้สามารถส่งเนื้อหาสาระ messages ต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว กระชับ สวยงาม เร้าความสนใจ และมีประสิทธิภาพ